นี่คือประโยชน์ของการใช้เลเซอร์ หลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ย การฟื้นตัวจะเร็วขึ้น ผมผ่าตัดเสร็จนี่ประมาณสัก 2อาทิตย์ได้นะครับ ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ถ่ายได้เป็นปกติ ผมชื่อรัชพลวงศดิพรนะครับ ก็เป็นผู้บริหารด้านไอทีโดยสารสนเทศนะครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับ จริง ๆแล้วเนี่ยมีอาการมา3-4ปีนะครับ แต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อย เราก็ไม่รู้สึกอะไร นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาการมันเริ่มมากขึ้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะปรึกษาหมอดีไหมเหมือนเรารู้ตัวว่าเริ่มมีอาการนะว่าเช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเลือดปนออกมาบ้าง แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าปริมาณขนาดนี้มันต้องเจอคุณหมอหรือเปล่าก็คือเมื่ออาการมันมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะฮะซึ่งปกติก็จะไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ไปประจำเพราะมันใกล้ที่ทำงานนะครับก็ไปแล้วก็เจอคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าเป็นระยะ 4 ซึ่งก็ระยะ 4 เราก็ไม่เข้าใจว่าคือระยะอะไรเนาะถูกป่ะพอมานั่งเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดู ในระหว่างที่รอเนี่ยก็คือเป็นระยะสุดท้ายละซึ่งก็ถือว่าต้องผ่าตัด ที่ไปเจอที่แรกเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเนื่องจากจำนวนที่มีเนี่ยมันทำให้การผ่าตัดค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร เพราะเราปล่อยไว้นาน สำคัญก็คือการผ่าตัดเนี่ยต้องเว้นระยะถึง 6 เดือน แปลว่าผมต้องผ่าตัดถึง 2 ครั้ง ก็เลยทำให้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆ มันมีวิธีอื่นในการผ่าตัดที่ดีกว่านี้หรือเปล่า จริง ๆ ที่มาที่นี่เพราะหนึ่งคือตอนที่จังหวะขับรถเนี่ยในวันนั้นเองเนี่ยพอดีจังหวะรถติดแล้วก็เจอรถตู้ ซึ่งท้ายของรถตู้เนี่ยมีเขียนว่าเวทธานีเรื่องฤาษีเดือดโดยเฉพาะเราก็เออ น่าสนใจ แล้วประกอบกับเจอรู้จักกับอาจารย์หมอตุนด้วยอ่าก็เลยขอ second opinion พอได้เข้าใจปั๊บมากขึ้น search information มากขึ้นก็รู้มากขึ้นเออจริงๆนี่มันมีวิทยาศาสตร์ในการผ่าตัดแตกต่างกันเนาะว่าจะเป็น traditional ธรรมดาหรือใช้เลเซอร์ก็เลยสนใจเรื่องเลเซอร์ หมออานนท์ครับ อันแรกก็คือแกก็ยืนยันว่าสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือควรจะผ่าตัด อันที่สองที่คุยก็คือว่า แกก็ยืนยันว่าเหมือนเป็นปมของคนไข้เพราะเรากลัวว่าหนึ่งคือต้องทำคนสองครั้ง แกบอกว่าถ้าใช้เทคนิคของเลเซอร์เนี่ยทำครั้งเดียวได้จบอ่ะงั้นคนไข้รู้สึกว่าอ่ะไม่ต้องเจ็บตัวสองครั้งอ่ะสามที่แกยืนยันได้ก็คือว่า หลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยการฟื้นตัวจะเร็วขึ้น ด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้ แล้วแกสามารถที่จะวาดให้เราเข้าใจได้ง่ายๆในขณะที่เป็นคนไข้เนี่ย ว่าการผ่าตัดแบบธรรมดากับเลเซอร์เนี่ยเทคนิคของการผ่าตัดแตกต่างกันยังไงอ่ะมันทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อโอเค นี่คือประโยชน์ของการใช้เลเซอร์ไม่ได้กังวลเยอะช่วงผ่าตัด เพราะว่าอันนั้นคือคือหมอมีประสบการณ์อยู่แล้วโรงพยาบาลเป็นอาชีพหมอ่างงี้สิ่งที่กังวลมากกว่าคือ คือไม่เหมือนเราที่เจ็บป่วยทั่วไปแต่ว่าเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยมันจะมีเคสเต็มไปหมด ที่เราก็จะพอมั่นใจได้ว่าไม่ว่าที่ไหนคุณหมอก็รักษาได้ดี แต่ฤาษีดวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่มีอายุมากขึ้น และที่ห่วงมากที่สุดคือหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตเป็นปกติสุขได้หรือเปล่า เพราะตอนเซอร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะบอกว่าปัญหาของการผ่าตัดของฤาษีดวง คือ ถ้าเป็นเคสร้ายแรงก็คือว่าทำให้ชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยดีแปลว่าเราไม่สามารถที่จะอั้นอุจจาระได้เหมือนเดิม อันนั้นคือเรื่องที่เรากังวลมากที่สุด ถ้าถามนะวันนี้คือผมผ่าตัดเสร็จในประมาณสัก 2 อาทิตย์ได้นะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ถ่ายได้เป็นปกติ ผมว่าสำหรับสำหรับเพื่อนๆเนาะที่ที่ลังเลใจอยู่มันเหมือนไข้ทั่วๆ ไปอ่ะคือถ้าเราเก็บไว้นานอาการมันยิ่งยาก เราก็จะเจ็บตัวเยอะในความเป็นจริงแล้ว บาริเออร์ของคนทั่วไปคือความอาย จริงๆ แค่มาปรึกษาคุณหมอ มันมีสี่ระยะที่ผมเรียนไป ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ยิ่งเราหาในระยะแรก ๆ เราก็เจ็บตัวน้อยหายเร็ว ถ้าเก็บไว้อย่างผมคือระยะ 4 ก็เจ็บตัวเยอะ ถึงแม้โอเคมันมีเทคนิคที่เราทำให้เราฟื้นตัวได้เร็ว แต่ถ้าผมแนะนำคือมาเจอคุณหมอแต่แรกดีกว่า ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ